โอ้ยกขึ้นอย่างนั้นเลยแ่้งจัดสายพันธุ์อะไรนะพี่ตัวนี้นี่หินจอน ลองก้นกระถางดินเก่าหรือดินใหม่เปล่าดินเก่าแล้วส่วนมากครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ วอ้ยงูวันนี้โชคดีนะครับ เข้ามาที่สวนของพี่ตู่ ซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับ ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม้แทบจะไม่ได้ดูแลเลย วันนี้ก็เข้ามาที่สวนนะครับกำลังที่จะเปลี่ยนดิน ฉบับรวบลัด เขาหินซ้อนนะครับ ตัวนี้ ก็ใช้ดินเก่าของกระถางใบที่ใหญ่ ไปก่อนนะครับ แต่ความจริงแล้วดินนี้ก็ใช้มานานพอสมควร ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นดินใหม่นะครับ แต่นี้เราจะใช้ดินนี้ไปก่อนลอง กระถางใช้กระถางใบเล็กรองเพื่อที่จะค้ำยันรากของเขาเนี่ยให้อยู่ทรง เนี่ยฮะแป๊บเดียวก็ มืออชีพแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ เอาดิน ผม ราก เป็นชวนชมที่ผ่านการจัดรากมาแล้วนะครับ นั่นจึงทำให้รากของเขาเนี่ย แผ่ในรัศมีที่ ได้วงรอบพอดีครับ เพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนดินก็ จะจะง่าย เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วก็รดน้ำให้เขาหน่อย แม้จะเป็นดินเก่าแต่ว่าความที่ก่อนหน้านี้ใน้ดินเก่าของเขาเนี่ย ถ้านานไปในดินจะแข็งกระด้างนะครับ พอเราได้เปลี่ยนให้เขาใหม่ปุ๊บเนี่ยล่าก็จะคลายตัวไม่อึดอัดละ ก็สามารถที่จะเดินกินอาหารได้ โอ้โหแล้วยิ่งถ้าได้น้ำไปด้วยเนี่ยนะก็ ใช่เลยละครับ เพราะว่าเกินชนเองก็ แม้จะเป็นไม้ทนแรงแต่ก็เป็นไม้ที่ชอบน้ำ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นน้ำขังนะครับ เอหินซ้อนเนี่ยเป็นชนชมสายพันธุ์ไทโซโค ชนิดหนึ่งนะครับ คุณสมบัติพิเศษของเขาเนี่ยดูที่กิ่งของเขาจะไม่ยืดยาว แล้วก็แตกกิ่งออกมาเยอะนะครับ อย่างต้นเนี้ยแม้จะไม่ได้ดูแลอย่างดีนะครับ ก็กิ่งของเขาก็ไม่ยืดยาว ยังอยู่ในฟอร์มที่สามารถจะทำให้เป็นไม้ที่สวยงามในอนาคตได้เลยครับ